เรามาต่อกันถึงเรื่องของการสร้างฐานข้อมูลนะครับ ปกติถ้านึกถึงการเก็บข้อมูลนะครับ เรามักจะเก็บข้อมูลไว้เป็นเหมือนแบบฟอร์ม ที่เรากรอกไว้ในแบบฟอร์มที่เราออกแบบไว้นะครับ เช่นถ้าเกิดเก็บรายการที่เป็นรายการของพนักงานนะครับ เราก็จะมีประกอบด้วยรหัสพนักงาน ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิดหน่วยงานที่อยู่นะครับรายละเอียดของงาน เป็นเหมือนกับ กระดาษหนึ่งอันแล้วรวมไปในแฟ้มนะครับแต่ในแง่ของการดีไซน์ฐานข้อมูลเนี่ยนะครับข้อมูลที่เก็บเราอาจจะแยกออกจากกันก็ได้นะครับถ้าเราทำการวิเคราะห์ดูแล้ว แล้วข้อมูลมีความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆอีกนะครับเราสามารถที่จะแยกข้อมูลออกจากกันได้นะครับโดยใช้ลักษณะของรหัส ในที่นี้ก็จะพูดถึงเรื่องของรหัสหลักนะครับ หรือว่า primary key ซึ่งเดี๋ยวจะมีการกล่าวในรายละเอียดลึกๆนะครับในช่วงถัดไปนะครับ โดยข้อมูลจะมีความละเอียดของการเก็บข้อมูลเป็นลำดับจากนะครับระดับบิตระดับบิตก็คือการเก็บข้อมูลถ้าพูดเป็นภาษาง่ายคือเก็บข้อมูลที่มีหรือไม่มี เพราะว่าในลักษณะของคอมพิวเตอร์และดิจิตอลเนี่ย นะครับบิตก็คือข้อมูลที่มีสถานะคือมี กับไม่มี on กับ off 0 กับ 1นะครับนี่คือข้อมูลระดับมูลฐานที่สุดนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาข้อมูลระดับบิตเนี่ยมาประกอบกัน แล้วเอาไปแทนตัวอักษรนะครับหรือเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์ก็คือกลุ่มของระดับบิตเนี่ยแหละข้อมูลระดับบิตเนี่ยรวมกันเพื่อที่เอาไปแทนตัวอักษรนะครับเช่น ตัวอักษร A B C หมายเลข 0123นะครับ ก ข ค ง เหล่านี้เนี่ยมันจะถูกแทนด้วยกลุ่มของข้อมูลระดับบิตขึ้นมานะครับ ในหนึ่งตัวอักษร ถ้าหนึ่งตัวอักษรนะครับประกอบกัน หลาย ๆ ตัวอักษรก็จะเป็นคำครับเป็นคำก็จะเป็นข้อมูลได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเก็บอยู่ในฐานข้อมูลเป็นระดับ ขั้นถัดมานะครับ เรียกว่าระดับคาแรคเตอร์หรือว่าระดับตัวอักษรถัดมาก็คือ กลุ่มของตัวอักษรหลาย ๆ กลุ่มประกอบกันนะครับ เรียกว่าฟิลนะครับ การเก็บข้อมูลแบบฟิลเนี่ยก็คือการนำเอาข้อมูลที่อยู่ในแต่ละส่วนย่อยๆเนี่ยนะครับนำมารวมกันเช่นที่พูดถึงก็รหัสพนักงาน ชื่อนามสกุลนะครับ เป็นกลุ่มของข้อมูลถัดมาก็จะเป็นระดับที่ใหญ่ขึ้นเป็น Record Record ก็คือก็จะเป็นกลุ่มข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามา เช่นพนักงานคนที่ 1 ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ พนักงานคนที่2นะครับรหัสนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้แตกต่างกันไปนะครับ จนมาถึงเป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลนะครับหรือเรียกว่าไฟล์ นะครับ แฟ้มข้อมูลนี้ก็จะเหมือนแฟ้มข้อมูลเป็นแฟ้มเนี่ยครับที่บันทึกเอาข้อมูลนะครับทั้งฟิลทั้งเรคคอร์ดประกอบกันนะครับ และหลายๆแฟ้มข้อมูลรวมกันเราก็จะเรียกว่าฐานข้อมูลหรือว่าดัตต้าเบสนั่นเองนะครับ นี่คือโครงสร้าง ซึ่งถ้าจะมองจากลักษณะของข้อมูลนะครับจะประกอบข้อมูลจากระดับมูลฐานไปจนถึงระดับใหญ่สุดก็คือฐานข้อมูลนะครับ พูดถึงข้อมูลที่เป็นตัวอักขระนะครับ อักขระ ในระบบฐานข้อมูลเนี่ยนะครับจะเป็นอักขระซึ่งเป็นทั้งตัวอักษรอย่างที่เกิดนำมาสักครู่นี้เช่นตัวอักษร A B C ก ข ค ง ตัวเลข 0123 สัญลักษณ์ต่างๆ เช่นสัญลักษณ์ and or สัญลักษณ์ slash สัญลักษณ์ star นะครับนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันจะมีความหมายตามที่ผู้ออกแบบระบบได้ออกแบบไว้นะครับ ซึ่งฟิลข้อมูลนะครับ ถ้าเป็นตัวเลขตัวเลขเนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ ตัวเลขเนี่ยสามารถตีความได้เป็น2อย่าง คือเป็นจำนวนในระบบตัวเลข กับเป็นตัวเลขที่เป็นตัวอักขระ ถือว่าเป็นตัวอักขระนะครับ ในส่วนที่เป็นจำนวนที่เป็นตัวเลขเนี่ยสามารถนาไปคำนวณได้หาผลต่างได้หาผลรวมได้นะครับแต่ตัวอักษรที่เป็นอักขระเนี่ยจะถือว่ามีความเทียบเท่ากับอักขระ A B C นะครับนำไปคำนวณไม่ได้โดยตรงไม่ได้ ถ้าไม่มีถ้าไม่ผ่านการแปลงตัวอักขระให้อยู่ในรูปของตัวเลขนะครับ ซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นประเภทของข้อมูล ซึ่งเวลาเราสร้างฐานข้อมูลเนี่ยเราต้องระบุประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวด้วยว่าเป็นอะไร เป็นตัวเลข เป็นอักขระนะครับ เป็นตัวอักษรนะครับ เมื่อข้อมูลเก็บรวมๆกันไว้แล้วนะครับ เราจะเรียกตารางข้อมูลที่เราเก็บไว้นะครับหนึ่งฐานข้อมูลเนี่ยนะครับ เป็นหนึ่งตารางข้อมูลนะครับ ซึ่งในตารางข้อมูลนั้นนะครับ เราจะแยกตามประเภทอย่างที่บอกอย่างเช่น ฐานข้อมูลของร้านค้า ก็จะมีฐานแฟ้มข้อมูลของผู้ขายคือลูกค้า นะครับการสั่งซื้อนะครับก็คือลำดับของสิ่งที่ลูกค้าสั่งซื้อเราเราเป็นคนขายสินค้านะครับ เหล่านี้มันอยู่แยกกัน แต่ว่ามันถูกลิงก์รวมกันนะครับโดยที่ถ้าเกิดเราแยกย่อยในส่วนของสมมุติว่าในส่วนของแฟ้มผู้ขาย เราก็จะมีผู้ขายหลายๆราย ซึ่งจะมีลักษณะหน้าตาข้อมูลเนี่ยคล้ายๆกัน เนื่องจากว่าเราออกแบบที่ที่เก็บข้อมูลไว้ให้ทุกคนต้องมีข้อมูลตามที่เรากำหนดไว้นะครับ ในผู้ขายแต่ละรายนะครับ เราก็จะมีรายละเอียดแยกย่อยไปอีก ว่าแต่ละรายมีรายละเอียดในการซื้อขายกับเราอย่างไร และรายละเอียดในการซื้อขายนั้นประกอบด้วยสินค้าอะไรบ้าง ซึ่งเหล่านี้มันก็จะไปสัมพันธ์กับตารางการสั่งซื้อกับตาราง รายการสินค้าที่สั่ง อย่างที่บอกไว้ ฐานข้อมูล มันพูดถึงเรื่องข้อมูลกับความสัมพันธ์ ดังนั้นเราดีไซน์เราต้องนึกถึงความสัมพันธ์ควบคู่ไปกับว่าจะมีข้อมูลอะไรเก็บลงไปในฐานข้อมูลด้วยนะครับ ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์นั้น มันมีความสัมพันธ์แบบ 1ต่อ1หรือเราเรียกว่า one to one นะครับ 1ต่อ1ก็คือความสัมพันธ์ในตารางข้อมูลอันหนึ่ง มีความสัมพันธ์แค่ด้านเดียวกับอีกตารางข้อมูลหนึ่งนะครับ กับอีกการหนึ่งเรียกว่า one to many ก็คือความสัมพันธ์ในตารางหนึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับตารางข้อมูลอื่น ๆ อีกหลายๆ ตารางนะครับ ก็เป็นไปได้ หรือความสัมพันธ์ลักษณะของ many to many หมายความว่าเราต้องหยิบความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งอย่าง อาจจะ 2 อย่างอาจจะ 3 อย่าง เพื่อที่จะโยงไปหาความสัมพันธ์ของตารางอื่น ๆ อีกหลาย ๆ ตารางนะครับ ซึ่งดีกรีหรือว่าลำดับความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์นั้นๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่เราได้กำหนดไว้นะครับอย่างเช่นนะครับในหนึ่งคณะถ้าพูดถึงเป็นลักษณะของสถานศึกษา ก็จะประกอบด้วยอาจารย์หลายๆคนนะครับอาจารย์แต่ละคนก็สอนวิชาหลายๆ วิชา ในบางวิชาอาจจะสอนด้วยอาจารย์มากกว่าหนึ่งคน นะครับความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีความสัมพันธ์กับคณะ เป็นลักษณะวันทูวันกับคณะ อาจารย์มีความสัมพันธ์ระหว่างวันทูเมนี่กับวิชา เพราะอาจารย์หนึ่งคนจะสอนหลายวิชาได้ แล้วในหนึ่งวิชาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ many to many คืออาจารย์หลายคนอาจจะสอนวิชานี้ หรือสอนมากกว่าหนึ่งวิชานะครับความสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับเราต้องวิเคราะห์ให้ถูก นะครับแบ่งแยกให้ออกนะครับความสัมพันธ์ข้อนี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์เชิงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะครับหรือว่าเรียกว่าเป็น relational database management system นะครับซึ่งนะครับเครื่องมือที่จะนำมาช่วยนะครับในการจัดการความสัมพันธ์ที่เริ่มจะซับซ้อนมากขึ้น ในบางระบบเนี่ยมันไม่ใช่มีเพียงแค่ตารางข้อมูลเพียงตารางเดียว ในบางระบบอาจจะมีเป็น 10 เป็นร้อยเป็นพันตารางข้อมูล และบางตารางข้อมูลก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการเพิ่มเติมมาอยู่บ่อยๆซึ่งระบบที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะต้องการเครื่องมือในการเข้ามาสนับสนุนนะครับ เช่นเป็น Oracle DB2 SAP SQL นะครับ MySQL Microsoft Access ขึ้นอยู่กับว่านะครับ สถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้การระบบนั้นๆเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับ เมื่อเราได้พื้นฐานของความสัมพันธ์แล้วนะครับ สิ่งต่อไปที่เราจะพูดถึงก็จะพูดถึงในเรื่องของการเรียกใช้เรียกชื่อของความสัมพันธ์นั้นๆ ซึ่งเดี๋ยวเรามาต่อกันในบทถัดไปครับ